คลิปนี้ขอ อืมยี่สิบห้าไลค์ได้ไหมโอเคนะ ่านสร้างความสว่างบ่ท่านเปิด ใจเจ้าก็บินเจิดเปิดเปยหายนีโอละนอพนังแม่ลาวดี สมเสียงลืออีลีเจ้าสู้พัง ปากบอกว่ามักสีหักเพียงตั้งแต่อาย แต่ใจสลายสุดท้ายกับภัยเขาคือเก่า เจ้าผิดคำสัญญา สมประมาณเรื่งคำเว้า เศร้าสาคำเวาว่าหักเน่าเน่าขันรักษาพ่ได้เสยเตยเว้ยเมื่อเจ้า เฉลยละครน้ำเน่าที่เจ้าเอาเขาเข้ามาสวมเขาให้อาย กูสโลบาย พักบอดจีรังคือจังอายเกิดมาพายกำพาเรื่องของพา กะบีถือสอยถิ่มลงป่าเห็ดจังไดนนอวาสนาสิสู่พญายิีใด เมฆขลาต้องคู่กับมาบ่แม่นมาคู่อสูรป่าคือกับอาย ปล่อยเจ้าไปกันเจ้าสิไปก็ไปโลซาบ่ต้องมาหัวซาให้เศร้าสาคันว่าเจ้าสิลายคันเจ้าสิเซลก็ให้เฝ้าไปเด้อไป ไอ้เข้าใจอยู่ เมื่อเจ้าเฉลยละครลำเนาที่เจ้าเอาเขาเข้ามาสวมเขาให้อาย กูสโลบายหักบอดจีรังคือจังอายเกิดมาพาย กำพาเรื่องของฟ้าทักแมงกะบีถือใส่ถิ่มลงตา เห็นจากใดหนอวาสนาสิสู่พญาอินทรีใด เมฆลาต้องคู่กับฟ้าบ่แม่นมาคู่อสูรป่าคือกาบอายปล่อยเจ้าไปกันเจ้าสิไปก็ไปโลซาบ่ต้องมาหัวซาให้เศร้าซาคันว่าเจ้าสิลายคันเจ้าสิแซวก็ให้เป่าไปเด้อไปไอ้เข้าใจอยู่ กับพี่ถือใส่ยถิ่มลงตาเหตุจังใดนอวาสนาสิสู่พญาอินทรีใด เมฆลาต้องคู่กับป่าบ่แม่นมาคู่อสูรป่าคือกาอยปล่อยเจ้าไป่านเจ้าสิไปก็ไปโลซาบ่ต้องมาหัวซาให้เศร้าสาคันว่าเจ้าสิลาอายขันเจ้าสิแซวก็ให้เป่าไปเด้อไป ไอ้เข้าใจอยู่ เจ้าสิเซลก็ให้เฝ้าไปเด้อไป